ก็จะมาในคอนเซปต์ของสาวยุโรปสาวบอเกอรีะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อุ้ยแบลว่าอันนี้คือเราถ่ายจากอะไรนะคะโซนี่าร A7 Mark 4 Mark 4นะจ๊ะ งมาสาย สายหนักมากหนักนอนจริงนอนแต่งหน้าแต่เจ็ดโมงเออบนบนนี่ก็เฉยยังไงวันนี้เราไปกันที่ไหน ยังไม่รู้บ้าเลยเลย เพราะว่า เพราะว่าคนชวนเออคนชวน คนชวนรู้อยู่คนเดียว เราเป็นผู้ที่ติดตามเฉยๆตื่นสายมากวันนี้ลืมตั้งนาฬิกาปลุกเป็นไงล่ะปาไปจะสิบเอ็ดโมงอยู่แล้ว ได้ออกจากกรุงเทพเลยได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปทานขนมจีนอะไรนะผักไม่อั้นอะไรที่ไหน ใช่ ซึ่ง ที่พักเราเป็นยังไงนะ ที่พักเราจะพักแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนลานกลางเต็นท์ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นริมน้ำด้วยนะ น่าจะสวยเนาะบรรยากาศน่าจะดีอันนี้มารับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะอุ้ยดอกกูเข้าทางผิดแม่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชื่ออะไรนะคะอะไรวะฟาร์ม รถอะไรอะจำชื่อไม่ได้เออบงแล้ว มันแต่ว่าบรรยากาศดีมากใช่นะคะทุกคนนจะบอกว่าวันนี้เรามาในทีมสาวบอลเกอรียก็มาลิ้มแพ้แล้วดูบรรยากาศอุ้ยตรงนี้ก็มีเป็นแบบเหมือนบ้านเรามีดอกไม้ด้วยเนาะใช่ไปเดี๋ยวเราเข้าชมฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องแกะกันะใช่ ก่อนที่เราจะไปที่พักใช่ไหมเราก็แวะมากินข้าวกันแถวนี้ก่อนนะสวยมากเลยอ่ะทุกคน ดูดิ สวยไหมเลิศ ไป เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันข้างในอ่าเรามาดูน้องแก่ ฟาร์นี้เคยมากับทัวร์โรงเรียนเมื่อตอนม .3 จำได้ นานมากนานมากแล้วพอเห็นคือกีดคือจำได้ว่าเคยมา อืมเรามาแวะกินข้าว แล้วคือเรามาลองกล้องใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เป็นโซนี่นะคะ A7 Mark 4 นะจ๊ะ Mark 4 นั่นเองนะจ๊ะ สั่งตรงจากเจแปนใช่ เอาจริง ๆ แล้วคือเป็นกล้องที่ราคาที่แพงที่สุดเท่าที่ฉันเคยซื้อมานะน้องเจ ดูน้องแก มีวัวด้วยอ่ะัุแตาละน่ารักจังเลยอ่ะ ให้ทุกคนดู นี่ใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายกันข้างในดีกว่าหิวข้าวไหมคะหิวข้าวมากตั้งแต่เลิศที่สุดมีมาแคร์ด้วยโอ้ยมีมาแคร์ด้วยมีโพนี่ด้วย ลิตเติ้ลโพนี่เดอะลิตเติ้ลโพนี่ยนี่นะจ๊ะไปดวเราจะไปให้ย่าน้องแกะกันนะคะ คุณตามมันค่ะสวยว่ะก็จะมาในคอนเซปต์ของสาวยุโรป เอสาวบัลแกรีอะไรเลิศเลิศมันมันในธีมของแบบความสดใสในฟาร์มอุ้ยแล้วดูฮะก็จะเป็นน้องหมู น้องหมู เธออย่าไปกินหมูนะ ไปค่ะไปดูโชว์ไปดูโชว์โชว์อะไรนะคะโชว์กายกรรมแก่ครับกายกรรมแก่ โชว์กายกรรมแกะ เธอไปแย่งแกะกินน่ะน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทักทายแล้วหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยแบว่าเออ ああ เราจะไปไหน จะไปให้ย่าน้องแก่ไปให้ย่าน้องแก่อ๋จงเลย เตรียมแล้ว เตรียมถีบแลวโอ้ยแต่เราเป็นแม่ฝูงเลยอ่ะแมู่เป็นจ่าู ตอนนี้เราก็อยู่บนเนินเขาที่ราบสูงของประเทศนอร์เวย์นะคะ บรรยากาศก็จะแบบหนาวหน่อยเพราะมีลมกระโชกแรง โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่ติดใจ ติดใจใช่ไหม ติดใจอะไรติดใจ โฮมสเตย์่ที่สวนพึ่งนะจ๊ะ บรรยากาศมันก็จะอยู่แบบอยู่ริมน้ำใช่ไหมใช่ ก็จะมีบรรยากาศคือแบบน้ำไหล เสียงธรรมชาติ อะไรเงี้ยใช่ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันที่นั่นด้วยเนาะ ใช่ใช่เป็นแบบฟิลหญิงสาวชาวบ้านอยู่ในป่าดงพงไพรเลิศมาก เดี๋ยวเราออกจากที่อันนี้ละอันนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้ฉันลืมไปแล้วเซนเนอรี่ฟาร์ม เซนเนอรี่ฟาร์มนะจ๊ะเซนเนอรี่วินเทจฟารใช่มันก็เป็นแบบแนวสไตล์แบบ เออยุโรป เออบัลแกเรียมน้องแท้อะไรี้ค่ะใช่ เดี๋ยวเราออกจากที่นี่แล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปที่พักกันแล้วเนาะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะจ๊ะ ไปจ้ายังไง ตอนนี้เราก็อยู่กันใน แอ่งน้ำลำธาร เป็นลำธารนะคะ อะไรนะ ติดใจโฮมสเตย์ใช่ไหม ติดใจโฮมสเตย์ใช่ ตอนนี้เป็นช่วงแบบ โอเคไม่ใช่ ช่วงประมาณแสงสีทองใช่ ไม่ใช่หกโมงสิประมาณห้าโมงนิดๆใช่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงคะตอนนี้ ก็รื่นรมเลิศเนาะบรรยากาศน่าเลิศมากเลยอ่ะ ดูดิ แสงดูนี่ก็สวยในรูปไปเท่าไหร่ละคะสามพันกว่าสามพันกว่า เอาลงหมดไหม ไม่หมด เดี๋ยวเราเล่นน้ำกันเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินหมูกระทะกันเนาะใช่ใช่ดูอันนี้คือช่างกล้องกล้องอะไรคะซัมซุงแกลเล็กซี่สสองลตร้าตัวใหม่นะจ๊ะรูปสวยมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันก่อนนะจ๊ะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่กินหมูกระทะใช่เลยจ้ะเล่นน้ำดีกว่า ที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา4โมง41นะ16นาฬิกา41 นาทีนะแล้วก็เป็นลำธารเล็กๆนะให้เราแบบได้มานั่งเล่นน้ำได้อยู่ตรงนี้ คือบรรยากาศดีมากอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลำธารที่แบบค่อยๆไหลเออแล้วน้ำเย็นมาก แล้วก็ที่พักอะเขาก็จะมีที่พักเป็นแบบเป็นแบบบ้านแบบนี้นะ นี่ยอยู่ข้างบนนะก็คือจะเป็นบ้านริมริมน้ำนะครับ ที่อยู่ข้าง ๆ แล้วก็ที่นี่เขามีหมูกระทะให้กินด้วยนะตอนช่วงตอนช่วงประมาณเย็นๆนะครับ แล้วก็สามารถลงมาเล่นน้ำถ้าสมมติว่าใครที่เป็นสายกลางเต็นท์นะครับเขาก็จะมีลานกลางเต็นท์ให้ก็คือเป็นเป็นบ้านแบบเนี้ยโล่งๆแล้วก็จะมีที่กลางเต็นท์ให้นะครับ คือฝั่งนี้เขาก็มีเหมือนกันนะ ดูครับ เห็นไหมเนี่ยคือบ้านตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเอาเอาเต็นท์มากางได้นะ เออดีอ่ะบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะพักผ่อนที่นี่ ราคาที่นี่มันกี่บาทนะตอนนี้ทำโปรอยู่เหลือของบ้านหลังละห้าร้อยถ้าตอนนี้คือที่เนี่ยเขาทำโปร 600ใช่ไหมเออ ก็คือเขามีโปรโมชั่นอยู่นะช่วงนี้ ถ้าใครจองอ่ะ ก็คือมาพักอ่ะหนึ่งคืนอ่ะมันจะอยู่ที่ 600 บาท อ่า ถ้าเป็นบ้านพัก อ่า หลังหนึ่งอ่ะก็พักได้สองสองคนนะฮะหรือว่าพักเป็นแบบ อันนี้ก็ได้อ่ะ เป็นหมู่คณะอย่างนี้ก็ได้อ่ะนะ ซึ่งถูกมาก600 บาทเองนะฮะ ก็มาถ้าใครสนใจก็มาจองแล้วก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ได้นะ เออเราก็ห่างเหินในเรื่องของการเที่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะ แล้วก็วันนี้ก็ได้มาเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะฮะ ที่นี่นะครับติดใจโฮมเซก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะจ๊ะจากเมื่อกี้ที่เราไปไปฟาร์ม ฟาร์มแกะมานะฮะ แล้วก็เราก็มาแวะพักที่นี่หนึ่งคืนนะ แล้วพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพนะจ๊ะเชสลี่ลงมาได้แล้วทำอะไรอยู่ เออเขาเล่นน้ำกันไม่ถ่ายรูปสวยๆเหรอ โอ้คุยกับแม่ขนมให้ด้วยนะนี่ กินหมูกระทะกันแล้ว แล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ำนะจ๊ะ แล้วก็นอนพักพรุ่งนี้เช้าก็กลับกรุงเทพวันเดียวก็เที่ยวได้ครับใช่วันเดียวก็เที่ยวได้อู้ดูสิหมูกระทะ ดูสิอันนี้ก็แต่งรูปใหญ่เลยจ้าออจ้ากินข้าวก่อนนะคะฉันจะบอกว่าห้องเนี้ยแบ่งเวอร์โอ้ยคือสีแบบว่าก็ว่างไปเลยว่างไปเลยสิคะแล้วหลังเล็กมากเลยเนาะเธอเนาะ เออ สวยจังเลยอะ่ะ มันดูบ้องแบวนี่จะไปไหนกันคะอาบน้ำโอเคไปอาบน้ำนะคะ แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนถ่ายดาว ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ได้ อร์นิ่งครับทุกคนสวัสดีตอนเช้า นะ เออตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วเนาะใช่ อันนี้ก็ยังไม่ตื่นเลยนะฮะ ยังไม่อยากตื่นอยากนอนต่อตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมง17นาทีนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วอ่าถ้าใครสนใจอยากมาที่นี่นะ ก็สามารถมาได้นะที่ติดใจโฮมสเตย์นะ ที่จังหวัดราชบุรีนะใช่ ส่วนทริปเนี้ยก็ ถูกๆกก็ไม่ค่อยแพงอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะว่าที่พักของเราก็ประมาณแค่ ห้าถึงหกร้อยบาทแค่นั้นเองอะ่ะ ใช่แล้วก็บ้านก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ อยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากเนาะใช่ แล้วเมื่อคืน ตอนแรกก็คิดว่ามันจะร้อนนะมันไม่ร้อนหนาวแล้วก็อยู่ข้างริมลำธารนะจ๊ะตอนมาก็สามารถเล่นได้นะ อ่า ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ย ก็ รอติดตามดูว่าเราจะไปกันที่ไหนนะ อืมก็หลังจากนี้ก็ เออขอกดไลค์กดแชร์ แล้วกด subscribe ให้ด้วยเนาะ ใช่แล้วกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ คลิปหน้าว่าเราจะไปกันที่ไหนก็รอติดตามกันดูอีกทีหนึ่งเนาะ อ่า เดี๋ยวตอนนี้นะคะ เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะ เพื่อจะกลับกรุงเทพไปทำงานต่อไปหาตังก่อน ว่าจะไปกันที่ไหนต่อ โอเคครับบ๊ายบาย